ใช้30 บาท เนาะค่ะ 10%เทอร์โบ ออโต้10ข้างเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้มาด้วยสูตรออโต้เนาะบริเลนสูตรออโต้โดนละเออโอ้โหลอยสี่สิบเอ้า โลมาหนึ่งแถวกับซี่ช่องมาลอยแปดสิบบาทองุ่นสวยโอ้โหขาดข้างเดียวได้บิ๊กวินเนาะค่ะบิ๊กวินแตกเลยสามร้อยห้าสิบบาทเฮ้ย โคตรเอาอะแต่ว่า มันหนาวอะตื่นคือมันเล่นตู้มือนี่กะบ่ค่อยไหวปันใดเนาะ เพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเย็นๆแล้วเนาะคะ่ะ เออมาแจกกันมา โอ้โหมดตกให้โอเคเจ็ดสิบบาทเนาะคะ่ะ อากาศช่วงนี้ก็เย็นๆแน่นอนกะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของน้ำแน่เนาะคะ่ะเออจะปล่อยให้เจ้าของบดสบายเนาะแต่ว่าตื่นเศร้านี่ก็อีกเรื่องนึงเนาะคะ่ะ เก็บคอแท้ๆล่ะ นี่ โอเค เออสี่สิบบาทมาอางุ่นค่ะ สวย โอเค อีกสองข้างแล้วค่ะสำหรับออโต้ เออ อ้าว เออลอยเก้าสิบบาทเป็นไดองุนค่ะ สวย มาอีกดิ โอ้โหบอมาตะวาได้ปรับไม่แล้วเนาะค่ะ ตอนแรกคิดว่าตะสิบ่ได้ปรับ เพราะว่ามันลดลงมาเหลือหาลอยโอเค ไปค่ะปรับไม่เป็น 60 บาท เนาะ ออโต้สิบข้างคือเก่าเนาะค่ะสำหรับการเปลี่ยนไม่กะให้กดออโต้ไปทุกข้างเนาะ เออแปดสิบบาทโลค่ะ สวย โอเคบวกมาหนึ่งร้อยบาท เนาะค่ะ เดี๋ยวเขาก็สิเล่นไปเรื่อย ๆ เนาะ เออ มาอีกแปดสิบอังุนโอเค จังไหน แถวหนึ่งสวยงาม มาแล้วค่ะ โอ้โหสามร้อยแปดสิบอังุนอีก สวย แจกันตกลงมา เออ มาอีกแล้วค่ะ คอมโบหา ฟีสปิน เข่าค่ะ โอเค ตอนนี้บวกอยู่หาร้อยแปดสิบบาทแล้วก็เขาฟีสปินอีกหาครั้งแล้วค่ะ โอ้โห โคตรคุ้มว่ะ ได้อยู่นะ เออแปดสิบบาท สะสมที่660 บาทเนาะค่ะโอเคขออีก 200อ่ะมันจะได้ปรับใหม่เพื่อดีเนาะเอออีก 40 โอ้โหโคตรเอา 720 บาทไปขออีก 80 บาทมา20บาทมาค่ะอีก60เออโอ้โหหาร้อยมาเลยหนึ่งแถวค่ะเชี่ยโคตรเอา มาว่าหาร้อยบาทค่ะ1,240แล้วเอออีก 20 ได้อยู่นะ 1,260 บาทแล้วค่ะ โอ้โหพันเก้าเอาออโต้ท่านได้เบอร์ดิเออ มาอีกแถว120โอ้โหเสียดายสิงโต เฮ้ย เสียดายหัวสิงโตอ่ะ โอ้โหโคตรสุดมือนี่ร้อยยี่สิบค่ะกะร้องไปเล่นเบื้องใดเนาะค่ะ กับช่วงเวลาหกโมง เออ มาอีกสี่สิบบาท เอา โลอีกคอมโบสองมาคอมโบสาม สวยงามดาบขวาดี คอมโบซี่ เข่าฟรีสปินอีกแล้วนะคะโอ้โหแมงโคตรเอาโคตรม้ามือนี่หมูอวานย่างเฉา มือนี่ม้าเสย โอเค เออ 80 บาท โอ้เสียดายดาบขวามากขั้นโอเค เออ 20 บาท เอา มาแล้วสองแถวสวยงาม 600 บาทเชี่ยโลมาโคตรเอา เอออีก 40โอ้โหบิ๊กวินแตกว่ะ 660 บาทแล้วค่ะโลสองแถวเนาะเมื่อกี้ นี่ลายโคตรดี เออ มาอีก 40มาอีกเออ มาอีกแถวหนึ่งร้อยยี่สิบบาท เฮ้ย เวลาดีว่ะ อันนี้เวลาดีเนาะค่ะร้องไปเล่นเบิ้งได้เลย โอเคหนึ่งพัสี่สิบบาทเนาะค่ะ รอบนี้โอ้โหสามพันเอา ยังบ่เบิดอีกออโต้เออสี่สิบสวยโอ้โหมาได้แถวนึงว่ะ เสียดาย ไอ้ ล็อกที่ซีมันตกลงไปเนาะเขา โอเคครั้งสุดท้าย เออโอ้โหทรงไทย280 บาทมา แจกันอีก สวยงาม320 บาทเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบอ่ะ แล้วก็ใส่ออโต้สิบข้าง หลังปรับไม่คือเก่าเนาะ เออ ร้อยนึงค่ะ พอแบบแถวหนึ่งโบ๊ะบะขึ้นยังเมื่อกี้ได้มาหาสิบค่ะ โอเค เออ อีกหาสิบ เดี๋ยวว่าเออ โอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเลยได้อยู่นะ นึกว่าถ้าสิบว่าแตกแถวนึงละแตกกันยังม้าหห้เนาะค่ะก็ถือว่าโอเคเลย สวย แตกกัน อ่าหมาอีกเทียนหนึ่งดิ โอ้โหบอกเขาให้ แตกกะธรรมดานอนไลน์บอง้ำเอาโลมา อุ้ยเอาอุ่นสวย โอ้โหไลนโลได้อยู่นะ แต่บอกเขาให้เนาะค่ะครั้งสุดท้าย ออโต้ เออรอยหนึ่ง โยโล คอมโบสอง เอ้าสิงโตมา คอมโบสามแจกัน เออโอ้โหเขาฟีจะปินเสยคอมโบซีมาว่ะ ได้อยู่โอเค เออมาร้อยห้าสิบสะสมที่หกร้อยบาทเนาะค่ะ เอออีกสี่ร้อยเฮ้ยไม้อีกโล สวยสองห้าสิบเฮ้ยมือนี่แตกโคตรดี อีกร้อยนึงค่ะมื่อนี้แตกโคตรดีเลยนะ อาจจะเป็นเพราะสิ้นเดือน เออสามร้อยค่ะ เอารวมมาอีกสวยสองร้อยมา มาเรื่อย ๆ เลย ช่วงสิ้นเดือนกะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะ เพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงจ่ายเนาะช่วงสิ้นเดือนกะแนะนำว่าช่วงใกล้ ๆ สิ้นเดือนเนี่ย ให้หาเวลาเล่นดีๆเนาะค่ะ เออหาพันเก่าแล้ว ไปเลย มันยังไปต่อได้อยู่ หาสิบบาทค่ะโอ้โหเออ ใบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหาสิบบาท เมื่อกี้น่าจะเป็นมุ้งคุดเนาะ เอา โลอีก สวย อีกเที่ยนึง เออ โอ้โห เข่าฟีสปินเวยเข่าฟีสปินเนาะค่ะ บิ๊กวินแตกน้ำหนึ่งพันหาร้อยหาสิบบาท น่าจะถ้าสมมติว่าไม่ร้อยหาสิบ ต้องเป็น เอ่อพันหาเนาะเจ้าสีเข่าบิ๊กวินประมาณนี้เนาะค่ะ เออ มาร้อยห้าสิบโอเคสะสมที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท เออมาสามร้อยห้าสิบองุ่นค่ะโอ้โหสองแถวเลขเจ็ดร้อยมาค่ะ จับขวานสี่ช่อง ได้อยู่สามพันสองร้อยบาทเฮ้ยโคตรเอา เออหน่อยนึงโอ้โหเบิร์ดแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวดูนักะขอพอซัมนี่กันแล้วกันเนาะค่ะ